เออพัดม่วงมาครับ เรียบร้อย เออ โอเค ใจชื้นขึ้นฮะห้าพันหกอย่างงี้ไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งถ้ามันเข้าอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมพูดได้พูดไว้แล้วซื้อก็ซื้อนะอยากรู้เหมือนกันฮะเดี๋ยวลองซื้อดูเอากำไรในส่วนตรงนี้แหละเดี๋ยวไปซื้อฮะไม่ต้องห่วง ขอยได้ถึงหมื่นเถอะอุตส่าห์เบ็ดร้อยเนี่ย เออพันพักสงบสติอารมณ์ท่านผู้ชมฮะ ต้องบอกว่าผมพักสงบสติอารมณ์จริงๆเมื่อกี้นะเหมือนแบบใจผมนี้ไปแล้วนะ ใครใครไม่ทันลงไปย้อนดูได้นะ ในช่องเฮตต้นชาแนลนะในช่อง YouTube นะ ใครไม่ทันไปย้อนดูได้อะเพราะว่าผมจะดันเบ็ด400 แล้วแบบว่า จะดันให้มันเข้าแล้วแบบมันดูดดูดติดต่อกันอ่ะผมเริ่มเอะแล้วผมเริ่มเอะเริ่มแปลกใจแล้วเริ่มเอเริ่มแปลกใจอ้าวอ้าวอ้าวไม่ค่อยดีแล้วดีว่ายังได้กำไรสองหมื่นกว่าก็นะ ผมก็เลยหยุดทันควันเลยนะถอนเรียบร้อยฮะเหลือติดบัญชีไว้แค่เจ็ดพันก็พอนะเดี๋ยวมาลุยต่อครับผมนะ ในรอบนี้ยังอยู่ที่เกมลักกี้ในโกนั่นแหละนะตามที่เพื่อนขอมาว่าลากยาวๆสองสามรอบได้ไหม ในต้น ได้ครับผมนะ เดี๋ยวมาลองดูนะว่าแต่ไม่ขาดทุนเนี่ย ดีหมดแหละ อารมณ์ยังดีอยู่ แต่ใจนี่เริ่มร้อนแล้วรู้ตัวเองแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับ อ่ะเจ็ดพันเนี่ยปรับไปที่เบ็ดเจ็ดสิบฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมกดล้างหน้ากระดานทิ้งนะเข้าฟีสปินซะเด้อเข้าฟีสปินซะเด้อเออแปดร้อยมา สักทีต้องดีขึ้นเทอร์โบไปเลยไป องประลงประลงปงชึ่งโอ้โห ดอกสวยๆ ทั้งนั้นเลยอะนะได้กำไรมานิดหน่อยก็ยังดีท่านผู้ชม ไม่พูดพร่ำทำเพลงก็ผมขึ้นเป็นร้อยเลยนะ อย่าช้า ไปฮะสิบหมุนไปก่อนดูดิ ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ดีนะ ผมจะลองซื้อฟิลิปปินดูเพราะว่ายังไม่ได้ลองซื้อฟิลิปปินเลยฮะสักทีโอ้ดอกสวยๆมาสักทีเถอะมาเออมานั่นแหละสวย ไปฮะเจ็ดร้อยยี่สิบแมวทองก็มีแต่ไม่มีต่อต่อน่าเสียดายครับผมคุณสองพันยี่สิบยังกะปี ไปฮะเรียบร้อยมา เป็นร้อยขออย่าเกลือนะขออย่าเกลือนะ เพราะว่าเกลือเหลือเกินฮะเพราะว่าเกลือเหลือเกิน ตัวคูณมาเยอะไม่ออกก็มีค่าเท่าเดิมเด้อ แม่เด้อสักทีสักทีครับผมท่านชม เออ ผัดม่วงมาครับเรียบร้อย เออ โอเคใจชื้นขึ้นนะห้าพันหก อย่างงี้ไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งถ้ามันเข้าอย่างเงี้ยนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมพูดได้พูดไว้แล้วซื้อก็ซื้อนะอยากรู้เหมือนกันฮะ เดี๋ยวลองซื้อดูเอากำไรในส่วนตรงนี้แหละเดี๋ยวไปซื้อฮะ ไม่ต้องห่วง ขอยได้ถึงหมื่นเถอะอุตส่าห์เบ็ดร้อยเนี่ยเออพันสี่ฮะ แล้วหมุนสุดท้ายท้ายสุดแจกไหม ยังแจกอยู่นิดนึงมามีไม่มีตะกูลหมดเท่านี้มา ถือว่าสวยฮะ ถือว่าสวยจริง ใช้ได้เลย ซื้อฮะ ไม่พูดพร่ำทำเพลงเฮียต้นจะซื้อ อืมมาดูฮะ ได้พูดไว้แล้วว่าผมจะซื้อฟีสปิน เพราะนั้นเนี่ยซื้อให้ดูเลยนะเจ็ดพันห้าร้อยฮะสิบสองหมุนนะเพราะว่ามันได้ตัวสเก็ตเตอร์เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะ ซูชิมามาดูดีซื้อตอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่งได้ฟรีสปินแตกนอกไปหนึ่ง แล้วก็ผมซื้อต่อเนื่องเลยมาดูดิมันจะบวกไหมนะท่านผู้ชม อืม โอ้ เข้าท่าไหมเนี่ยท่านผู้ชม ลุ้นหนักว่า สิบเข้าแน่นอนเรียบร้อย ัดม่วงได้ไหมแถวสามไม่มีด้วยอ่ะ ตัวคูณเยอะแต่มันไม่เข้าก็มีค่าเท่าเดิมนะครับ ผมท่านผู้ชมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเด้อ สอนดิสอนมาดิเอาดิดีนะดีนะสอนมาฮะดีๆนะ เอาอย่ามาทำไปเล่นนะผมเอาจริงนะ รู้เรื่องกูมึงเต้ครับผมท่านผู้ชมมะอีกสิบหมุนแน่นอนสิบหมุนใช่ไหมสิบหรือสิบสองเดี๋ยวมาดูฮะเดี๋ยวมาดูฮะสอนสปินแล้วตอนเนี้ยสิบหมุนฮะ ไปยาวๆเลยผมขออนุญาตกดนะ เอาไม่กดกดก็ได้เอาหรือว่ายังไงเดี๋ยว่าเอาลุ้นไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมไม่กดผมนั่งลุ้นนี่แหละนะเริ่มใจร้อนไงท่านผู้ชม ผมอยากรู้อ่ะ เพราะว่ามันนานนะ เดี๋ยวเพื่อนจะรอนาน ไปฮะขอยัดกดนะ 4,400 ได้คืนเรียบร้อยฮะ ได้ค่าซื้อฟรีสปินคืนแล้วจ้ากำไร 700 นะตอนนี้เอ้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่ซื้อไปเจ็ดพันห้าใช่ไหมเออกำไรเจ็ดร้อยอืม มาเก้าพันแล้วฮะสักที มาเราไปละสี่พันนี่ก็ยังดีฮะไม่เปี้ยงป้าง ดอกละหมื่นหมื่นห้ามาหน่อยเว้ย เออ นั่นแหละไปสวยงามพระรามแปด ไปเลยนะผมขอกดนะท่านผู้ชมอะเอาให้รู้เรื่องกันไปถ้าบวกก็จะบวกตอนนี้แหละ ถ้าจะเกลือก็ให้มันเกลือให้มันรู้ สวยดอกนี้ นี่ไงนี่ขนาดได้ตัวเล็กๆ นะท่านผู้ชมมันคูณเยอะฮะไม่ได้กับตัวคูณเนี่ยผมบอกเลยนะโป้งเดียวรู้เรื่องนะ ดอกใหญ่เห็นไหมสามพันสองไม้แล้วครับผมมาแล้วหกร้อยแปลงแล้ววันวายดอกนี่หนักๆไปอีกหนึ่งมือแล้ว เอาเรื่องกับเบื้องเต้ครับผมอู้ดอกนี้ไปแปดพัน เออไปครับผมไปครับผม จังหวะมาผมขอเร่งเลย เออ เออนี่ไง อีกพันทองท่านผู้ชมมา มา เฮ้ย ขนลุก เออนี่เข้าบ้านไปสองพันห้าแล้ว เอาเรื่องโอ้ยตัวเคต่อสองไม่มีเว้ย โอ้ท่านผู้ชมไปอะมาเดี๋ยวมาดูรางวัลรวมตอนนี้ก็คือสีหกพันนะ นะซื้อฟิลิปปิน โอ้โหคุ้มโอเคครับผมท่านผู้ชมนะพอเพียงและเพียงพอเพียงเท่านี้ครับผมท่านผู้ชมโอ้ยิ้มหน้าบานได้ละท่านผู้ชมกำไรครึ่งแสนเลยนะครับเออรอบนี้นะคุ้มคุ้มคุ้มอุ้ยนึกว่าจะลุ้นยากนึกว่าจะเกลือนะครับ ดี โชคสองชั้นฟันธงโชคดีที่ให้โอกาส โอเค นะ เดี๋ยวผมขอถอนออกห้าหมื่นแล้วก็ เดี๋ยวเจ็ดพันห้าเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปเป็นเกมอะไรนั้นกดสับตะไคร้ไว้ จะได้ไม่พลาดครับผมท่านชมฮะสักคู่เดียวครับ